สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ และพบกันอีกแล้วนะคะ กับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอน สอนทำเค้กกล้วยหอมสุดละมุนทำกินเองก็ได้ทำขายก็คล่องค่ะค่ะ เมนูวันนี้นะคะ เป็นเมนูเค้กกล้วยหอมใช่ไหมคะคุณพี่อ้อม ใช่เลยค่ะ เมนูนี้นะคะหนูชอบมากค่ะอะไรที่เป็นกล้วยกล้วยเนี่ยหนูชอบชอบพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะว่าแต่น้องตินชอบทานเค้กกล้วยหอมไหมคะก็ถ้ามันอร่อยหนูชอบนะคะ แต่บางที่มันอาจจะแห้งไปบ้างอะไรหนูไม่ไม่ไม่ชอบหลังจากที่ตินได้ทำเค้กกล้วยหอมกับพี่แล้ว ต่อไปไม่ต้องออกไปซื้อทานข้างนอกเลยค่ะมันดีมาก ากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ใช่ค่ะค่ะไงนั้นเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะคุณพี่เริ่มกันเลยนะคะ มีส่วนผสมมีมีอะไรบ้างคะค่ะตามที่เห็นนี่นะคะ อันนี้เป็นแป้งเค้กค่ะค่ะ แล้วก็มีผงฟูนะคะ มีเบกกิ้งโซดาค่ะเอ้นั้นหนูถามนิดนึงค่ะผงฟูกับเบกกิ้งโซดานี่มันมันต่างกันไงคต่างกันคือทั้ง2ตัวเนี่ยทำให้ช่วยฟูได้ทั้งคู่แหละแต่ตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพเป็น2 เท่า หมายความว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านของตินตินเนี่ย ธนบตตินก็ได้ค่ะธนบ้านของน้องตินตินเนี่ย ไม่มีตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ย เราก็สามารถใช้ผงฟูในปริมาณ 2 เท่าก็ได้ นี่เป็นชิคใหม่เลยนะคะ ใช่หลังจากนั้นก็จะมีไข่ไก่นะคะ มีน้ำตาลทราย มีเกลือ มีน้ำมันมะนาวนี่เดี๋ยวเราจะใช้เอาไว้สำหรับบีบตอนที่เรายีเค้กกล้วยหอม ไม่ยีกล้วยหอมไม่ให้มันดำ แล้วก็อีกอันหนึงเป็นตัวกลิ่นวานิลาค่ะ ช่วยเพิ่มรสชาติให้เลยใช่ความกลมกล่อมความหอมของเค้กกล้วยหอม หอมสมชื่อเดี๋ยวจะรอดูค่ะคุณพี่ค่ะค่ะอังั้นอันดับแรกเริ่มที่อะไรก่อนอันดับแรกเนี่ยเราต้องวอร์มเตาก่อนนะก่อนที่เราจะทำขนมเนี่ยเราต้องวอร์มเตาเอาไว้ก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวต้องมานั่งรอเตาเค้กก็เละพอดีเดี๋ยวดู เดี๋ยวสั่งทีมงานแป๊บนึงอัน้น้องๆค่ะช่วยวอร์มไตเราว่าแต่รู้ไหมว่ามันอุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะเอานั่นสิคะ200 องศาอ่ะค่ะสองร้อยองศานะคะประมาณกี่นาทีคะคุณพี่วอร์มไว้ก่อนแหละค่ะแล้วเดี๋ยวพอเค้กมันเสร็จมันก็ร้อนพอดีโอเคค่ะนะเริ่มกันเลยค่ะคุณพี่ค่ะ เริ่มเลยนะเออเราต้องร่อนแป้งก่อนค่ะร่อน ร่อนแบบไหนคะคุณพี่ ร่อนแบบนี้หรือร่อนแบบนี้พร้อมกันเลยมันคงแบบเดี๋ยวพี่จะให้หนูเป็นคนร่อนอ่ะ ร่อนเราเอากระดาษไขนะค่ะมาปูพื้นก่อน โต๊ะเราจะได้ไม่สกปรกอทีนี้ถ้าสมมติบ้านบ้านบ้านไหนไม่มีกระดาษไขใช้เป็นพวกแบบถุงพลาสติกแบบง่ายๆเอาง่ายๆเลยแบบออลองก่อนได้ไหมเพื่อที่แบบร่อนใส่ชามก็ได้ออะไรก็ได้ที่มันไม่ฟุ้งอะค่ะใช่ไหมคะอ่ะเราก็ร่อน เดี๋ยวพี่เป็นคนเทใส่แต่หนูร่อนนะได้ได้ได้อ่ะเราก็จะร่อนแป้งเค้กนะคะคอ่ะเราใส่เข้าไปก่อน แล้วก็อันนี้ผงฟูนะคะ แล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะคะต้องการเพลงไหมคะ โอ้โหนึครับหนึ่งเพลงได้ค่ะคุณพี่อันนีูถามนิดนึงค่ะ เวลาล่อนเนี่ยเพื่ออะไรคะ เพื่อให้มันมัน ก็คือว่าแป้งเนี่ยเวลาที่มันอยู่ในถุงอ่ะ มันอาจจะมีการอัดกันจนแน่นอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่ร่อนเนี่ยตัวเค้กของเราอาจจะ แน่นไม่นุ่มฟูพอเราล่อนไปเหมือนกันเป็นการเพิ่มอากาศลงไปในตัวแป้งของเราอย่างเหมือนเี้หมือนหนูเคยกินบางที่อะครับคุพี่มีความเนื้อมันมีความแบบแน่นๆตรงอันก็พองตรงอันก็อะไรออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้ล่อนแป้งนะงั้นเรามาล่อนกันเลยนะคะได้ค่ะคุณพี่งั้นงั้นเริ่มจากอะไรอ่ะยกอ่ะเดี๋ยวพี่สอนนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวลองแล้วก็เคาะอย่างนี้อ๋ออ๋อโอเคอย่างนี้อ่าไหนล่อนค่ะอ่ะร่อนนะคะนี่ค่ะอนเสิร์ฟกันนะคะค่ะ ร่อนนะคะร่อนอย่างเงี้ยอ่าขอขอขอไปให้มันอยู่ในกระดานนะอ่ะร่อนก็คือขอให้แบบให้มันมันมันค่ะเดี๋ยวพี่ก็โค้งกระดาษหนูร่อนเลยค่ะ ไม่เป็นไรพี่โค้งกระดาษให้ อันนี้ค่ะครับร่อนร่อนพี่บอกแล้วขอเพลงนิดนึงก็ไม่เอาทีมงานบอกว่าแบบไม่มีเพลงค่ะช่วนขอหนักๆเลยน้อง ตินตินใช่นั่นแหละแล้วอย่างนี้ถ้ามันเป็นพวกเป็นเป็นเป็นอย่างนี้ค่ะ ถ้ามันไม่ถ้ามันถ้ามันไม่ได้แข็งมากเราก็เอามือบีบๆ ได้แต่ถ้ามันเป็นก้อนๆี่ยเราก็ควรจะทิ้งนะนิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคครับอ่าเสร็จแล้ว เราก็พักอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะ เพราะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ตอนต่อไปเอากระดาษนิดนึงไม่ให้มันฟุ้งอ่ะไว้ด้านข้างนะคะ แล้วตอนต่อไปเราจะมายีกล้วยหอมกัน เอา มันสองร้อยกรัมก็ประมาณสองลูกอะค่ะ อืมกล้วยหอมดีกว่า อ่าได้ได้ กล้วยหอมที่เราควรจะใช้เนี่ยนะคะ ไม่ควรที่จะเป็นกล้วยหอมที่ดิบเกินไป ควรจะมีความสุก ค่อนข้างสุกเลยอะค่ะ เพราะว่ายิ่งสุกมันก็จะยิ่งหวาน อ๋อ อย่า่งไหมนี้คะแต่ไม่ถึงขนาดงอมดำเลยนั้นไม่นะอะไรก็แบบทิ้งอะค่ะถ้าถ้าจะงอมขนาดนั้นนะคะอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ อย่างนี้เลยนะแบบ อาจจะแบบใช้มีดไม่เก่งอะไรพวกมีดป่ะานั่นกล้วยยนะคะ ใช่ค่ะอ่าใช่แล้วตอนนี้น้องตินตินโกรธใครอยู่ไหมโกรธมากถ้าโกรธอ่ะเอาซ่อมเนี่ยยีมันไปเลยค่ะคิดว่ามันเป็นศัตรูของเราอันนี้ยีมันไปเลยอันนี้เป็นการระบายความระบายความเครียดความโกรธที่มีต่อคนคนนั้น กดมันไปเลยแต่จริง ๆตัวหนูหนูไม่ค่อยโกรธใครนะครับอืมมันจะได้ยิ่งแบบาแบบโดยแอคที่แบบ กรธอยู่ปะคะโกรธมากเลยนะคะเนี่ยก็จะโกรธวิธีกรค่ะให้ไม่หมดยีอะไรอย่างเงี้ยคะเนี่ย อ่ะยีเข้าไปต้องให้ให้มันมัน ค่ะให้มันแบบว่าให้มันไม่เป็นก้อนนะคะ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเนื้อ ของกล้วยอ่ะมันจะไปเป็นก้อนๆอยู่ในเค้กของเราไงออ่ะเอาอย่างนี้ก็คล้ายๆแบบ เคยแบบเหมือนเหมือนเด็กทารกอะค่ะนี่ก็แบบให้มันให้มันมันมันอเหมือนเป็นอาช่หารเด็กนี่พอเสร็จแล้วก็เตรียมทานเลยปะคะเนี่ย ป้อนหนูเลยค่ะ เออ นั่นน่ะสิ ไม่มีเค้กกล้วยหอมนะ อ่ะ ีอีกค่ะตำเลือค่ะได้เลย หายโกรธยังคะ หนูไม่หนูไม่โกรธอ๋อไม่โกรธทีนี้เนี่ยค่ะ พอเรายีได้แล้วเนี่ย เพื่อป้องกันให้กล้วยหอมมันเปลี่ยนสีเป็นสีดค่ะำเราก็ต้องบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะ มันก็ยังจะขาวอยู่เหมือนเดิม ไม่ต้องเยอะมาก เดี๋ยวเค้กเราเปรี้ยว อ๋อ ใช่อ่ะยีเข้าไปอีกค่ะเหมือนแบบผสมน้ำมะนาวให้มันทั่วๆ นะคะ เป็นเทคนิคใหม่เพิ่งรู้นะคะ ว่าต้องบีบน้ำมะนาวแล้วช่วยไม่ให้มันกล้วยมันดำใช่ โอเค พอได้แล้วล่ะค่ะตินตินแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะกับแป้งของเรา ทีนี้เราก็จะมาเริ่มตีไข่กันค่ะ จริงๆ อันนี้เราจะตีมือก็ได้นะคะค่ะแต่ว่าอ่ะตีชิมงานบอกว่า ตีมือค่ะอ่ะงั้นตีรัวๆเลยค่ะเป็นมุกนะคะเป็นมุก อาใส่ไข่นะคะคไปในเครื่องตี ไข่ยังไม่ต้องแยกไข่แดงไข่ขาวเลยไม่ทั้งฟองเลยค่ะโอเคค่ะ ใส่เข้าไป เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลนะคะ น้ำตาลใช่ น้ำตาลนี้ต้องเป็นน้ำตาลขาวเลยน้ำตาลทรายบางบางคนแบบจริงน้ำตาลแดงน้ำตาลทรายแดงบ้านฉันขายเฉาก๊วยต้องใส่น้ำตาลแดงอะไรเงี้ยอ๋อได้นะคะได้ได้ที่มีเป็นแบบเป็นเคสที่มีเป็นสุขภาพมากยิ่งขึ้นอ่แล้วก็ใส่เกลือนะอ๋อคะนี่เกลือเกลือค่ะค่ะ แล้วเราก็เปิดเครื่องตีกันเลย อ่ะเราก็หมุนน้ำอันนี้คือการตีนะครับมันต้องตีประมาณเท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับเค้กแต่ละตัวนะ แต่อย่างเค้กกล้วยหอมเนี่ย เราต้องการความฟู เราจะต้องตีจนกระทั่งสีของไข่มันซีดลงะค่ะ เนี่ยค่ะตีนตีนมันได้แล้ว เห็นไหมคะว่า สีไข่มันซีดลง ใช่ใช่ใช่แล้วก็ ตัวตัวเนื้อเนื้อไข่มันจะฟูฟูขึ้นอย่างเงี้ยเป็นเนื้อมูสอะไรใช่ใช่เป็นมูสค่ะแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปนะตินตินพอตัวไข่แล้วได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเติมแป้งซึ่งการเติมแป้งเนี่ยเราต้องค่อยๆค่อยๆเติมนะไม่ใช่เติมรวดเดียวไม่มันจะเป็นแป้งมันจะเป็นก้อนได้นะคะ เราต้องค่อยๆเติมให้ส่วนผสมมันได้เข้าที่แล้วก็เติมค่อย ๆ เติมต่อไปนั้นเริ่มเริ่มเลยนะคะค่ะมีอะไรให้หนูช่วย เออช่วยให้เป็นกำลังใจให้พี่อ๋อโอเคค่ะคุณพี่เล่นมุกนะคะ